เปิดประเดิมประเด็นกันที่การซื้อฟีเจอร์ไปเลยซะดีไหม เดี๋ยวค่อยซื้อแล้วกัน เล่นไปก่อนเล่นไปก่อนเดี๋ยวค่อยดูดูเชิงชิมลางซะก่อนนะเป็นยังไงไปลุย สวย แล้วก็คอมโบต่อเนื่องไม่มีนะ ตัวคูณนะมีทั้งในและนอกนะจะเป็นไข่แตกนะ ขอให้มันโชว์นะโชว์ก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็กลับมาคูณหนึ่งนะ ส่วนในฟีเจอร์ในฟีเจอร์สแกตเตอร์ทั้งหมด 4 ตัวนะครับผม ในฟีเจอร์ก็จะคูณขยับไปทุกรอบหมุนนะ เข้าใจไหมไม่เข้าใจเป็นยังไง เดี๋ยวรับชมกันเลยดีกว่าคุณผู้ชม น่าจะต้องภาวนาให้มันเข้าก่อนนะถ้าไม่เข้าก็จะต้องซื้อคุณผู้ชม เออ เจเป็นวายแถวสองแล้วยังไงต่อ เออสวย ไปที่คูณห้า แต่ได้น้อยนิดนึงโอเค สำหรับเกมนี้นะเหมือนเหมือนเหมือนกับทุก ๆเกมนะ ขอบสีเงินถ้าโชก็จะเป็นขอบทองขอบทองเสร็จโชเป็นวายนะสิบแถวสามเออเคเปลี่ยนเป็นสิบแถวสามเจแถวสองโอ้โห อะไรวะ เออคิวแถวสามนั่นแหละครับผมเป็นวายวายแล้วยังไงมีตัวเชื่อไหม มีอยู่นิดนึง แล้วไงต่อ เอ้ย จ่ายน้อยจ่ายน้อยแล้วเกิน อะไรวะเนี่ยโอ้โหสแกตเตอร์สามตัว เออ ไอตัวไอตัวขาวแถวหนึ่งออกมา ตัวขาวๆแถวหนึ่งลงมารอกันเติมแล้ว รอเพื่อนรอกันเติมแล้วเพื่อน เพื่อนรอกันเติมแล้วหัวขาวได้แล้วครับผมสวยสุดยอดขอบคุณมาก เออหูไปต่อไปต่อไปต่อหูยดอกนี้แจ๋วแจมโบยังเคขอบคุณมากเออมังกรแหกปากร้องอ่าเออตกใจอะสิกูเนี่ยตกใจอะดิกูเนี่ยไปต่อไปต่อ อาสแกตเตอร์เข้าเลย เข้าเลย จะได้ไม่ต้องซื้อ เข้าเลยจะไม่ต้องซื้อ ยังไงก็มีตัวรอนะตัวหัวขาวรออยู่นะ ไอตัวขาวถุยตัวหัวขาวรอโชว์อยู่สแกตเตอร์ลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลยลงมาลงมาลงมาลงมาเออ ขอบคุณมาก มาแถมมาอีกหนึ่งตัวมาไม่แถมแล้ว เอาวะ ดูกันแปดรอบหมุนในฟีเจอร์นะคุณผู้ชม ไปเบ็ดยี่สิบนี่แหละ นั่นแหละครับผม ไปขยับไปคูณ2นะ มีตัวฟรีในฟรีนะ เออ นั่นแหละครับผม มา2รอบหมุนสวยๆ ขยับไปคูณ3ยังยังไม่ได้โชว์นะเออสวยแล้วไงต่อคอมโบต่อเนื่องไปไหนหมด เออ สวยเคแถวสามโอ้โหเออ มา รอบหมุนซีมาอีกหนึ่งนั่นแหละครับผม ไปขยับไปคูณ6 เออตัวคูณตัวไข่ ถ้าโชว์จะขยับนะเราก็จะกลับมาเริ่มใหม่ในรอบของมันนะคูณเรื่อยๆคูณเรื่อยๆยิ่งยิ่งรอบหมุนเยอะ ยิ่งคูณไปเยอะไปไกลขึ้นนะคุณผู้ชม สวยเออตัวหัวขาวนี่แจ๋วดิวะ แล้วก็มีวายมารอ เออ แล้วไงต่อ มีวายไกลๆไม่ได้ใช้แต่ยังได้รอบหมุนอีกหนึ่งรอบสุดยอดขอบคุณมาก เอ้ยไม่ไม่เป็นไรรับรางวัลซูเปอร์ไปก่อนหนึ่งพัน เออปะขยับกลับมาคูณ 8 แล้วไงต่อโอเคขาแถว 2 นะ 10 แถว 3 แล้วก็อีก 3 รอบหมุนสุดท้าย ยังไง คูณ 11 แล้วยังไง เออสุดยอด แล้วก็เจแถวหนึ่งนั่นแหละครับผมสวยเป็นวายมีเพื่อนมามีเพื่อนมารับไหมมี แล้วก็มีไหม เออ วายไกลๆ ไม่น่าใช้ใช้แล้วตรงนู้นอะไกลเหลือเกินยึดเข เอาวะเอาวะตัวคูณเรายิ่งเยอะเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะคุณผู้ชม มังกรก็แหกปากดังอ้าเออไปต่อสองรอบหมุนสุดท้ายกับคูณ 12 เออสามรอบหมุนได้มาอีกรอบนึงเว้ยการันตีคูณ 15นะตอนนี้ เออไปต่อ มีเทื่อนไหมนั่นแหละครับผมไวไวได้ใช้ไหมล่ะ ได้ใช้อยู่ เออทังไงต่อไปต่ออืขยับกลับมาคูณ 13อ้าวอีก2รอบหมุนสุดท้าย เออต้องอย่างนั้นดิวะ อืม โอเคแล้วครับผมอย่างนี้ สุดยอด แล้วไงต่อมีไหม เบ็ดยี่สิบนะ ตอนนี้ เบ็ดยี่สิบนะ คูณสิบห้าคูณสิบห้าเออ มาอีกสองรอบ มาเรื่อยๆอ่ะขอคุณผู้ชมมาเหอะ มาเรื่อยๆ อยู่ได้ทั้งวันอ่ะ เออ มาเรื่อยๆ อยู่ได้ทั้งวันก็บอกอยู่ทั้งวันก็มา จะวิ่งถึงคูณ 20 ไหม เออมา การันตีไปเลยคูณ 20 ยังไงก็คูณ 20 ขอให้แม่งได้โชว์เออนะครับผมตัวถูกตัวแพงตัวอะไรก็มาไว้ก่อนนั่นแหละครับผมมาลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆ สุดยอดลงมาเรื่อยๆ ตอนนี้จะหมื่นไหมเออมาเออมังกรแหกปากอีกแล้วดังอ้าไปขาดอีกหนึ่งพันโอเค ตอนนี้เหลืออีกสี่รอบหมุน ไปโชกก็ขอรอดหมุนลงมาก็ได้เอา เอ้ยอย่าเพิ่งเงียบจะจบจะจบแล้วจะเงียบเหรอ จะจบแล้วจะเงียบหมุนสุดท้ายยังไง มีไหม เออมาลองรอบหมุนลงมาอีกหนึ่งรอบ ยังมีลุ้นอยู่ตอนนี้คูณแพงมากนะคูณยี่สามแล้วนะ จึ๊บหมดจนได้ โอเคเบ็ดยี่สิบรับรางวัลมาสี่พันสามนะยี่สิบสามรอบหมุน ไปสวยๆ ลำลากันแค่นี้แล้ววะ เออ เข้าฟรีให้ได้เห็นกันแล้วสวยงามและสุดยอดมาก มาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมยังไงก็ช่วยรบกวนกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในกันด้วยอยากให้เฮวินเล่นเกมอะไรเล่นสุดไหนไงก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ลำลาไปก่อนคุณผู้ชมกุ๊ดไน